อืมเลือกสตี้เข้ามาครับผม ตามด้วยปืนเข้าไปต่อเปลี่ยนเป็นวายฮะ ได้ไหลเป็นเอมาต่อคูณสามสองไปแล้วแล้วเดียงไม่ได้เคเข้าไปอีกครับผมเปลี่ยนเป็นวายได้ปืนเข้าไปโอ้โหดอกนี้ คูณเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โเก้าพันสามร้อยแปดสิบครับผม สวยๆฮะ ครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มากับพี่หมี 4K นั่นเองนะฮะ วันนี้เราอยู่สล็อตเว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นนั่นเองนะครับผมอยู่เกมสาวคาวบอยของเรานั่นเองนะฮะ ไปดูเกมกันดีกว่านะครับผมมาครับผมเริ่มต้นจากเบ็ดสิบาทได้เอมาสวยงามฮะแล้วีเก็บเป็นวายได้ปืนไปต่อครับผมอนึกว่าจะไหลไปสักหน่อยนะครับผมไปขยับเบ็ดอีกหน่อยนะครับผมยังไงอว้าวไปไปครับผมเป็ดห้าสิบบาทนะครับผม อ้าววิสกี้มาครับผมสวยงามฮะเออวิสกี้ตามด้วยเจเข้ามาต่อครับผมโอ้โหยังไงต่อว้าวไปมาไหมเออวิสกี้มานะครับผมสวยๆฮะแล้วยังไงต่อมาตามด้วยโอ้โหไม่เข้าสักทีกดซื้อมาเลยดีกว่านะครับผมมาเนี่ยข้างนอกไม่ค่อยไหลดีเลยนะครับผมไปดูข้างในบ้างดีกว่านะครับว่าข้างในมันจะไหลดีไหมนะครับผมไปครับผมสิบหมุนงามสเกตเตอร์สามตัวครับผมเริ่มต้นจากที่คูณแปดครับ ใบแรกของเรามานะผมออืว้าวไปหนึ่งที ว้าวไปอีกแล้วตายแล้ว เออ เอ มาสวยงามครับผมอย่างเป็นวายนะครับ ผมได้วิสกี้เคเข้ามาต่อนะฮะ อืออยากได้หมวกอสามจังเลยเมื่อกี้โอ้โหจังไหลเพลินเลยนะ ไปครับผมอีกหกหมุนนะฮะ อือเดิสตี้เข้ามาครับผมตามด้วยปืนเข้าไปต่อเปลี่ยนเป็นวายฮะได้ไหลเป็นเอมาต่อคูณสามสองไปแล้วแล้วยังไม่ได้เคเข้าไปอีกครับผมเปลี่ยนเป็นวายได้ปืนเข้าไปโอ้โหดอกนี้คูณเท่าไหร่วะเนี่ยออ้โหเก้าพันสามร้อยแปดสิบครับผมสวยๆฮะโอ้โหเอาวิสกี้เข้ามาต่อครับผมวายคู่วายอย่างนี้เป็นเคครับผม แล้วยังไง าฟ5 5หมดสุดท้ายครับผมเอาหมวกคาร์บอยมาเป็นวายแล้วได้เอเคมาต่อครับผม2,000ครับแล้วตามนั้นสกี้ตามไปถึงแถวหลังครับผมโอ้โหเสียดายวายว่ะกำลังไหล บักบังเลยนะฮะได้มา5,500นะครับผม ไปครับผมสามไม้สุดท้ายฮะแล้วยังไงต่อเออสกี้มาสวยงามครับผม โอ้โหสองไม้สุดท้ายหมดหรือยังรู้ว่าจะมีแถมสักหน่อยนะครับผม